อ่ะตอนนี้ต่อไปเป็นเรื่องของความคล้าย อันนี้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมาให้สองรูป คือรูปสามเหลี่ยม A B C และรูปสามเหลี่ยม P Q R กำหนดให้สองรูปนี้ อ่ะตตนนี้ถ้าสมมติเราวัดที่มุม A เราจะได้มุม B A C ตรงที่มุม A นี่นะ วัดออกมาจะได้มุมกลางเท่านี้ ที่มุม B นั่นก็คือมุม A B C และวัดที่มุม C มุม A C B แต่ละมุมก็กลางเท่านี้ ต่อมา จากรูปสามเหลี่ยม PQR อ้าวลองวัดมุม Q ลองวัดที่มุม Q ดู มุม QP มุม QPR นะที่มุม P ต่อไปวัดที่มุม Q ก็จะได้มุม PQR วัดที่มุม R จะได้มุม PRQ อันนี้ลองสังเกต จากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้อ่าเป็นมุมสีเขียว จะเห็นว่ามุม BAC กับมุม QPR สองมุมนี้ กลางเท่ากัน หนึ่งคู่แล้วนะ ต่อไปดูที่มุม A B C ซึ่งเป็นมุมสีแดง A B C เทียบกับมุม P Q R มุมสีแดงนี้เช่นเดียวกัน จะพบว่ามุมเท่ากัน สุดท้ายวัดที่มุม A C B มุมนี้ ก็จะได้ 97.40องศา และก็ที่มุม R คือมุม P R Q ก็จะกลาง97.40องศาเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจะเห็นว่าในรูปสามเหลี่ยม A B C และ PQR ที่กำหนด มีมุมเท่ากันถึงสามคู่ คู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง คู่ที่สามนะเท่ากันสามคู่ เราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน นั่นคือ รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม PQR ไม่ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะขยับเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม มุมทั้งสามคู่ก็ยังเท่ากันเสมอ เพราะนั้นรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ มีมุมเท่ากันสามคู่ อันนี้เราลองมาดู ถ้าโจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ในที่นี้ รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม PQR นะ ให้เป็นรูปสีน้ำเงินเนี่ยนะ ไปคล้ายกับรูปสีแดง จากจากความรู้เดิมที่ว่า ถ้ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันแล้ว มุมจะแต่ละคู่ทั้งสามคู่ต้องเท่ากันเสมอนี้ถ้าเราลอง วัดด้าน ตัวนี้ลองวัดด้าน AB ระยะทางจาก A ถึง B ระยะทางจาก A ถึง C ระยะทางจาก B ถึง C แต่ละคู่นะจะได้อย่างนี้แล้วลองมาวัดจากรูปสามเหลี่ยม PQR เราจะได้ PQ วัดระยะทาง PQ วัดระยะทาง PR วัดระยะทาง QR อันนี้ลองมาดูความสัมพันธ์ลองดูด้านที่สมในกันคำว่าด้านที่สมในกันก็คือ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากัน เพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่า คู่ที่สมในกันคู่แรกก็คือ AB สมในกับด้าน PQ ถ้าเราจับทั้งสองอันนี้มาสร้างเป็นอัตราส่วนก็คือ AB ต่อ PQ และลองดูด้านที่ตรงข้าม มุมสีเขียว ซึ่งเขากำหนดมุมสีเขียวมาเท่ากัน เพราะนั้นด้าน AC จะต้องสมในกับด้าน PR เราลองมาวัดอัตราส่วน สุดท้าย ด้าน BC ต้องสมในกับด้าน QR วัดอัตราส่วน จะพบว่าถ้าเรานำด้านที่สมในกันทั้งสามคู่ มหาตาส่วนจะต้องเท่ากันเสมอ ไม่ว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นทั้งคู่นั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม